ภาพภูมิประเทศของภาคตะวันตกมีลักษณะเช่นเดียวกับภาคเหนือ โดยมีภูเขาสูงสลับกับภูเขา ซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่าน มีที่รับรุ่มน้ำสำคัญได้แก่ ที่รับรุ่มน้ำปิง วัง ที่รับรุ่มน้ำแม่กลอง และที่รับรุ่มน้ำเพชรบุรี ภาคตะวันตกมีพื้นที่ป่าซึ่งยังไม่ถูกรบกวนเป็นจำนวนมาก ทรัพยากรน้ำและแร่ธาตุเป็นทรัพยากรที่สำคัญของภาค โดยอุตสาหกรรมเหมืองแร่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลัก นอกจากนี้ภาคตะวันตกยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ เขื่อนศรีนครินลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันตก ภาคตะวันตกมีอากาศแบบทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า คือมีอากาศร้อนขึ้นสลับกับฤดูแล้ง มีฝนตกน้อยกว่าภาคอื่น เนื่องจากมีภูเขาสูงกั้น จึงเป็นพื้นที่อับฝน และอุณหภูมิในฤดูร้อนจะร้อนจัด ถ้าฤดูหนาวจะหนาวจัด กลางวันอุณหภูมิสูง และกลางคืนอุณหภูมิจะต่ำมากทำให้เกิดความแตกต่างกันมากเนื่องจากอยู่ในหุบเขา จังหวัดที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือจังหวัดตากและจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพของคนในภาคตะวันตก ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่เช่น อ้อยมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมหนักกลางเบา มีมากในจังหวัดราชบุรี โดยมีอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรมในภาคตะวันตก ประเพณี ภาคตะวันตก ดินแดนแห่งความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าภาคอื่นของไทย เพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มนขลังชวนให้หน้าขึ้นไปสัมผัสความงดงามเหล่านี้ โดยประเพณีก็จะมีรำเหยประเพณีข้าวห่อเกงเหลียง และประเพณีไทยทรงดำปัญหาภาคตัวตกมีดังนี้ 1. การบุกรุกป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 2. ปัญหาด้านทรัพยากรดิน 3. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 4. ปัญหาคุณภาพน้ำ 5. ปัญหาการลุกล้ำของน้ำเข็ม